สู้ต่อไปถ้าใจเรายังสู้ต่อ ถ้าเลือดออกมามันยังออกมาไม่พอฝึกวิชาเวทมนต์และใช้อาคมได้ตามสนอง และส่วนเวลาเราฆ่าก็ให้ตายอย่างสยอง ทุกคนที่มีพลังที่มันเหลือธรรมชาติ คนคุมมันให้ดีๆและอย่าให้มันพลาด หลับใช้ลุงภาค11ด